สวัสดีค่ะ มิเชลจาก iMac Dojo นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตท่ากระบอง 2 ท่อน 2 มือเลเวล3นะคะ ก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ก็สำหรับท่ากระบอง 2 ท่อน 2 มือเลเวล3นะคะ ก็จะมีการใช้เทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อย อย่างเช่นนะคะ การทำเลข 8 2 มือสลับกัน หรือบนเข้าบนออกนะคะ หรือว่าเป็นการเปลี่ยนมือซึ่งก็จะต้องใช้ทักษะขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็อย่างเช่นแบบนี้ ซึ่งเราก็ควรจะฝึกให้ได้ทั้ง 2 มือนะคะ หรือว่าการเปลี่ยน 2 มือขึ้นลงพร้อมกัน อย่างนี้นะคะอ่าและนี่ก็คือเทคนิคที่ใช้ในเลเวลนี้นะคะ ก็เดี๋ยวไปดูท่าพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ ็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล3 นะคะสำหรับท่านใดที่ฝึกใหม่นะคะ ท่านี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ เพราะว่าต้องใช้เทคนิคมากมายนะคะ ซึ่งท่านใดนะคะ สนใจอยากเรียนกระบอง 2 ท่อน ก็สามารถติดต่อมาที่แม็กโดโจได้นะคะ ซึ่งโรงเรียนของเรานะคะจะสอนเป็นแบบ private class นะคะ ซึ่งทุกท่านสามารถนัดเว้นเวลาที่สะดวก ที่ตรงกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเลยนะคะ